ครับในกรณีที่เราต้องการดาวน์โหลดข้อมูลครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ เราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งในเนื้อหานี้เดี๋ยวเราก็จะสอนวิธีการในการดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมกันหลาย ๆ ไฟล์นะครับครับ เราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเลือกไฟล์นะครับ ทั้งหมดที่อยู่ในใดนะครับ แล้วก็ใช้เมนูดาวน์โหลดนะครับไฟล์ทั้งหมดนะครับก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกันนะครับ ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะมีไฟล์ PDF อยู่ด้วยกัน 3 ไฟล์นะครับ แล้วก็ด้านนอกนี้ก็จะเป็นไฟล์ ที่สร้างโดย Google Doc Google Slide แล้วก็ Google Sheet นะครับ วิธีการนะครับก็ให้เราเลือกไฟล์ทั้งหมดที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับ จากนั้นก็ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับ แล้วก็เลือกดาวน์โหลด สังเกตดูนะครับ มุมล่างขวามือนะครับ ก็จะมีการ รียม ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับ ซึ่งไฟล์ทั้งหมดนี้จะถูก บีบอัด ในรูปแบบของไฟล์ซิปนะครับ แล้วก็จะถูกดาวน์โหลด ลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา นะครับ เดี๋ยวเรา รอ ให้โปรแกรมทำการซิปไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้จะ ช้า จะเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวขนาดไฟล์ของเราด้วยนะครับ แล้วก็ ในส่วนของตัวระบบอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับ ครับหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นไฟล์ซิปลงมาที่เครื่องของเรานะครับ เราก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปใช้งานได้แล้วนะครับทำการแตกไฟล์ออกมา ลองเข้าไปดูนะครับ ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา สังเกตดูนะครับ ก็คือในส่วนของตัว Google เอกสารนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Google Doc Google ชีตแล้วก็ Google Slide นะครับ ตัวโปรแกรมก็จะแปลงไฟล์ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ให้กลายเป็น Word แล้วก็ Excel PowerPoint สำหรับในโฟลเดอร์นะครับ ในโฟลเดอร์อันนี้ ก็จะเป็นไฟล์ PDF เหมือนเดิมนะครับ ที่เราโหลดมา ดลองเปิดใช้งานนะครับ ก็ช่วยประหยัดเวลานะครับ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลด ครั้งละไฟล์ครั้งละไฟล์นะครับ เราสามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดมาทั้งโฟลเดอร์ หรือว่าเลือกไฟล์ที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับ ตัวโปรแกรมใน Google Drive นะครับ ก็จะทำการบีบอัดไฟล์มาให้เรา แล้วก็ดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ หลังจากเรียนจบในเนื้อหาในหน่วยนี้แล้วก็ให้ผู้เรียนทุกคนลองกลับไปฝึกทดลอง ทำงานกันดูนะครับ แล้วเจอกันในเดือนต่อไปนะครับ สวัสดีครับ